Thank you. Thank you. ขอพระเจ้าค่ะจะให้เขาเกิดในดินแดนของเรา ไม่ได้นะเจ้าค่ะจะฝากใครต้คงจะที่มีใครรับเจ้าค่ะอย่าร้องไห้ Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, เทศชาติต่อไปในอนาคตเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ทั่วไป และที่สำคัญ ยังมีเรื่องสำคัญอีกที่เจ้าสองคนจะต้องจดจำเอาไว้ให้มั่นมันเป็นเรื่องสำคัญมากมากด้วย เดี๋ยวตาจะบอกให้ฟังเจ้าทั้งสองต้องรัก ก็จะถือคำหลวงตา จดจำจนวันตาย ขอรับ ดีมากมาก เออจำเอาไว้ เมื่อไรถ้าไม่รักกันแล้วก็ มันจะต้องเกิดเหตุ เกิดเรื่องเกิดราว มีอะไรก็จะต้องอภัยซึ่งกัน และกัน นะ เออมีตาก็สอนเรื่องราวกันใช้ชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว เราไปเรียนเดี๋ยวตามีวิชาให้เรียนอีกเยอะวิชาเหรอครับเออมีวิชารเยอะ เออเริ่มจากเพศศึกษาสิไม่ใช่ครับฮะสร้างสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าครับที่ที่นั่นอ๋อจริยธรรมมนุษยธรรมอะไรพวกเนี้ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวไั่่าอ๋อนัน ตาแก่แล้วตาไม่ดีมันเท้าอ่านมาผิดหยิบแผ่นมาเป็นเอวีฮะดีพีดีเอเอดีพีดีเอบีซีอ๋อเออ เอาไว้ท่องช่วงนี้เอซีมาเราต้องรับตักชาติ ไปลูกไปเรียนไปเรียนเออมามามาเดี๋ยวตาจะสอนให้หมดเลยลูกเอ้ยไปไปเข้าไปในกุฏิลูก love. นะ យនបាយតាមយ៉ាងបីใช่ไหมไอ้กูบันดาล อย่งเลยนะ เฮ้ย อีกอย่างหนึ่งนะ เราก็รับปากแม่ของมันไว้ว่าจะดูแลฟูฟักให้ดี นี่ปล่อยให้มันฆ่ากันเอง แม่มันรู้เรื่องเขาเสียใจ โอ้มาเตะก้านคอแน่เลยมาต่อว่าเราซะได้ยังไงเฮ้ย ไม่ได้แล้ว ต้องชุบชีวิตมันขึ้นมาซะก่อน พอทุกชีวิตมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยด่ามัน เอา บัดนั้น ฟื้น ดีๆ ข้างในไม่เดี๋ยวทำไมเลยครับไอ้ ข้างในไม่มีกางเกงขาสั้นเลยอเดี๋ยวเป็นยังไงล่ะ ตายเพราะชนี ไปแล้วแปลโกรธาว่าไอ้โง่แล้วแปลโกรธาว่าไอ้โง่ไปเย็นครับตาเขาเป็นนักรองไับรเ็นนนอง ไล่ควายแถวบ้านไม่รู้อ่ะผมจะไล่ควายแถวบ้านเหรอครับ ไล่มึงสิจะวป้าไอ้นี่ยังมันจะมาถามอีกนี่ครับตาเราเสียใจตาย ตายาาตโลเขาสุพรรณเขาชอบอัดวิดีโอ จะได้เห็นของดีไงปายังไม่อยากมีภาพแพร่ในอินเทอร์เน็ต ตาจะเสียใจที่สั่งสอนอะไรกันไว้แล้วก็ไม่เชื่อฟัง เองทั้งสองน่ะโง่รู้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นที่เองทั้งสองหมายปองจนฆ่ากันตายเนี่ยนะ ต่อให้เองฆ่ากันตายแล้วตายอีก ตายแล้วตายอีก อยากได้ยังไงก็ไม่มีทางได้หรอกปุ้ยทำไมเราขอรับก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นถึงลูกพระอินทร์กับนางไม้ นี่ละโอ้ยนี่ละโอ้ยลูกเทพของจริง ไม่รู้อะไรซะแล้วองค์อินนะท่านหวงนักหวงหนา แม้ว่าจะปล่อยเอาไว้ในป่านะ แต่ก็ยังอุตส่าห์เสกเอาหุ่นพยนต์ที่ชื่อไอ้จักรทัพนั่นน่ะ เอามาเฝ้าเอาไว้ กลัวผู้ชายมาฉุด แล้วเป็นยังไงล่ะ เฮ้ยนิสัยไม่ดีชอบเอาเรื่องจริงของตัวเองมาเล่นข้าพเจ้าเห็นว่านางอะสวยใครรักใครอยากก็ได้แยกออกไปนะพอรับบังเอกนี่ นี่ ไซพิตตี้เลยนะเมื่อกี้ขาวอวเลยโอ้เปล่าตาไม่ได้ชอบหรอกแฟนเขาอยู่ข้างใน เออ ทำไม จะเล่นอะไรอีกเล่นเข้งเรื่องละเออ ใการทำเย่างเจ้าค่ะเออ ทำอีกมึงก็ตายอ่ะครั้งเนี้ยมึงเอาหัวเขายิงตายอ่ะ เออ ดีแล้ว จดจำกันไว้ แต่ต่อไปน่ะ ตาเห็นจะให้เจ้าสองคนเดินทางด้วยกันไม่ได้ซะแล้วอ่ะ เจ้าสองคนน่ะจะต้องแยกกันเดินทางไป สุวรรณพัฒน์ เจ้าไปทิศนู้นทิศนู้นมุ่งลงไปบางปะหันบางปะหันขอรับเออหน้ากระหุนเจ้าไปทิศนู้นมุ่งตรงไปท่าช้างเออ แล้วไปสร้างเรือ สร้างบ้าน สร้างเวียงวัง ก่ออำนาจของตัวเองซกแต่ก็อย่าลืมว่าจะต้องรักและสามัคคีกัน ให้จงดี เออ เข้าใจนะ 好。 เจอเมืองชื่อว่าศรีสัตนาคณะบุตรจำเอาไว้ให้ดีจะลืมที่ตาสอนนะตาไปแล้ว ไปละที่เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ คือ นางนาคผิดไปละข้าพเจ้าะเกิดจากท่านสิงห์ท่านชุบเลี้ยงข้าึ้นมา แต่ชุบขึ้นจากไข่ของนางนาสมจรกับพญาครุฑท่านมีหลักฐานอะไรมาล่างเช่นนี้ดีสิแต่ข้าพเจ้าอ่ะไม่มีเวลาจะอธิบายที่นี่ตอนนี้ คือขนาดเนี้ยบิดาท่านอ่ะ กำลังรบอยู่กับพญานาคมันดางท่านน่ะใช้ข้าให้ประทามท่าน เพื่อจะไปช่วยมิเช่นนั้นน่ะบิดาท่านน่ะอาจถึงตายนะแล้วมันดาข้าอยู่ที่ไหนล่ะ ถ้าท่านอยากพบแล้วก็เดี๋ยวข้าจะพาไปไปีิไปกับท่าน อย่าชักช้า เร็วเข้าสุวรรณพันธ์ กับพญานาคไข่ของนางกินอะไรหรือ ก็แล้วทำไมพระฤาษีไม่เคยบอกเล่าเรื่องนี้แก่ข้าเล่าข้าพเจ้า ก็รู้เรื่องเนี้ยมาจากแม่ของท่านนะสิใช่ใช่ใช่แล้วท่านรู้จักแม่ของข้าพเจ้าด้วยหรือ แม่ท่านเป็นนางกินนอน จริงจังนะเนี่ย พระนางบูถ้าพูดเรื่องจริงนะเนี่ยท่านต้องจริงจังหน่อยนะเรารี่ไปเถอะแม่ท่านพูดไม่จบก็ไม่รู้เรื่องพอดี แม่ท่านเป็นนางกินนอน เอาบทไหมแม่ท่านเป็นนางกินนอน แล้วเขาเขพก็ขอให้ข้ามาพาท่านไปพบ รีบไปเถอะพอท่านน่ะกำลังต่อสู้พญาพุธอยู่ ใช่ เขาเลยให้ข้ากับ พ่อมหาชัยเนี่ยตามท่านไปช่วยเชื่อไหม I can be back. I can lah. be back. การสร้างกุศลราศี แก่ผู้ที่ตายไปเพราะความจองแค้นอาฆาตที่จะร่วมสร้างด้วยนะ จากพิสุปัญธพัน์